วกเราทั้งหลายมาวันนี้ ก็เพื่ออยากจะฟังธรรมเพื่อหาความจริง คนที่ไม่รู้จักความจริง พูดความจริงให้ฟังก็ไม่รู้จักความจริง ไม่รู้ว่าทำอะไร นะมันก็คนตาบอดนั่นแหละน้องพ่อ สีขาวมันเป็นยังไงโอ้มันก็เหมือนปูนขาวนั่นแหละน้องพ่อปูนขาวมันเป็นยังไง อ้าวไปอีกแล้วปูนขาวมันก็เหมือนขี้ฟ้าอยู่ท้องฟ้านั่นขาวๆนั่น ท้องฟ้ามันเป็นยังไงก็เลยไม่จบเรื่องกันทดนที พูดความจริงให้ฟังก็ไม่ยอมรับความจริงเพราะไม่รู้จักความจริง มันเป็นไปอย่างนั้น อันนี้เพราะอะไรเพราะหมาไมีอะไรในน้อยมาปิดบังไว้ ที่ไม่เห็นความจริง อืม ถ้าเราเห็นความจริงรับความจริงแล้วนั่นนะ่ะ อืม มันก็สบายปัญหามันก็น้อย เช่นมาวันนี้การให้ทาน การให้ทาน ทุกยิงสารพัดที่ญาติโยมนำมาให้ทานวันนี้ อันนี้เป็นทานบารมี เป็นบารมีที่ยวดยิ่งเป็นบารมีที่ต้นทีเป็นบารมีอย่างใหญ่หลวง ทุกคนถ้าหากว่าไม่มีการให้ทานมีการยอมสละเสียสละแล้ว มันจะสบายที่ไหน ไม่ค่อยสบายเนาะ จะอยู่คนเดียวก็ไม่สบาย จะอยู่หลายคนก็ไม่สบาย บางคนก็นึกว่าการให้ทานนี่เป็นของเล่นเล่น พระพุทธองค์จันจึงให้ ชื่อว่าอันนี้มันเป็นบารมีนะ เป็นบารมีแท้ๆ แต่ว่าจะให้ทานเสียจริง ๆ นั้น เพื่ออะไร คนไม่รู้จัก เพื่อระงับความมืดบอดทั้งหลายนั่นเอง วันนี้เราต้องคิดดูก็ได้ว่า ปัจจุบันในวันนี้มีอะไรสงไหม ทุกสิ่งสารพัดที่ญาติโยมรวบรวมมาตั้งหลายเดือนเนี่ยรวมกันมาเนี่ย เพื่อจะมาให้ทาน มันเป็นของยุ่งมันเป็นของยากมันเป็นของลำบากถ้าให้ทานไปแล้วก็สบายใจ ถ้าไปขโมยของเขามาสิที่เราเสียไปวันนี้ ยังไงวันนี้ก็นอนไม่หลับเสียแล้วนะเนี่ย นี่คือการเห็นแก่ตัว ไม่สบายใจกระทั่งวันกระทั่งคืนซะแล้วฉะนั้นการให้อันนี้มันจึงเกิดประโยชน์ เฉพาะบุคคลที่มีปัญญา มีประโยชน์หลาย อย่างวันนี้โยมทุกคนแม้จะมากหรือน้อย ก็ตามดีเถอะตั้งใจมาแล้ว ถึงมาก็มาด้วยความพอใจ มาถึงแล้วก็พอใจ ถวายจะถูกปัจจัยไปแล้วก็พอใจ ก็ดีว่าใจเรามันสบายไอ้ความสบายใจที่ว่ามันไม่มันถูกต้องอะไรเรียกว่าบุญ คนเราถ้าไม่รู้จักบุญก็ไม่เห็นบุญทำบุญก็ไม่เห็นบุญ การรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนั่นเองมันมีความสุข ความสงบจากเหตุการณ์ต่างๆตันเรียกว่าบุญความวุ่นวายต่างๆที่มันไม่สงบนั่นทันเรียกว่าบาปนะมันเป็นใจอย่างนี้ แต่ว่าบาปบุญนั่นมันมีอยู่ แต่คนบางคนที่มืดบอดก็ว่าบุญไม่มี บาปก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็คือคนหูหนวก เสียงมันดังอยู่บริว่าเสียงไม่มี รูปมันมีอยู่คนตาบอดก็ว่ารูปมันไม่มี อย่างนั้นเป็นต้น อันนั้นเขาก็พูดถูกเหมือนกันพูดถูกคำของเขา พูดถูกความนึกคิดของเขา แต่ว่ามันไม่ถูกความจริงไอ้ความจริงนี่ไม่ใช่ว่าเราชอบอันใดมันจริงอันนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้น อย่างนั้นก็ใจมันก็เป็นความจริงนั่นแหละมันก็เป็นธรรมะ ที่แท้จริง อย่างนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติ มันเป็นไปอย่างนั้นจำเป็นที่เราจะต้องได้ยินจำเป็นที่เราจะต้องได้ฟัง ถ้าเราทั้งหลายรับความจริงกันแล้ว มันก็สบายกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่สบายนะอย่างเราทุกคนที่มาฟังธรรมนี่ หรือนอกนี่ไปก็เหมือนกัน เกิดมาทำไมไอ้ความที่เราเกิดแต่การที่เราเกิดนั่นคือเรารับ พูดง่ายๆเ่ยขอเอาไว้เลยรับมาตายนั่นเองเลยใครจะยอมตายมา ฉันคนหนึ่งจะรับยอมตาย ทุกๆคนเนี่ย เป็นเป็นนำทองเนี้ยนี่เองจะเก็บจะแก่จะเก็บจะตายรับรองเธอะนะฉันชอบ ไม่ดบดีเทว่า เกิดมาแล้วนะมันปวดทิศานิดเดียวก็ไม่ชอบแต่แล้ว นะ มันจะเป็นอะไรนิดเดียวก็ไม่ชอบ ไม่ชอบมันก็เกิดทุกข์เท่านั้ยทำไมมันถึงทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงจะไม่ชอบสักเท่าไรมันก็เป็นไปอยู่อย่างเนี้ยเป็นไปอยู่อย่างเนี้ยอันนี้คือแก่นของธรรมะมันเป็นรังนั้นอาตมาถึงมา อืมคู่ที่ญาติโยมฟังทุกวันนี้ ไม่ค่อยจะพูดมากเท่าไหร่ พูดแต่นิดน้อย แต่ว่าให้พูดหาความจริง ถ้าคนเรารู้จักความจริงแล้ว มันไม่ต้องค้นคว้าอะไรมากมาย มันมีความสงบ มันมีความระงับ เพราะว่าโรคอันนี้ที่เราอยู่เนี่ย ก็มันไม่ทำไมใครไม่เป็นอะไรกับใคร นะ มันก็เป็นสภาวะของมันอยู่อย่างนั้นทำไมบางครั้งเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบมัน ทำไมบางครั้งเราถึงเป็นสุขเพราะเราไปชอบมันเข้าไอ้เรื่องสุข เรื่องทุกข์เรื่องชอบไม่ชอบนะั้นมันเป็นเรื่องของเป็นธรรมดาของมันเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ฉะ่นนั้น แต่คนไม่ค่อยมองดูตัวของเจ้าของไปมองดูอย่างอื่นมาก มันจริงไม่เห็นตนถ้าคนเห็นตนมันก็เห็นความจริง เห็นตนก็เห็นธรรมะ เห็นธรรมะมันก็เห็นตน อันนี้มันไม่เห็นตนมันก็ไม่เห็นธรรมะ ไม่เห็นตนไม่เห็นธรรมะ มันก็ไม่เห็นความจริง ถ้าไม่เห็นความจริงก็ไม่มีความถูกต้องตามความจริงตามธรรมะอย่างนั้นคนไม่ได้รับธรรมะมันถึงเป็นทุกข์อ่ามันถึงไม่สบาย คนมีธรรมะในใจแล้วนะมันสบาย อืม มันสบายก็เพราะมันเป็นอย่างนั้น มันเป็นความจริงอยู่ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้น แปลว่าคนน้นไม่อยากจะฟังธรรมที่แท้ อืมอย่างในเครื่องพระพุทธเจ้าก็ยังมีเลย ท่านพูดเรื่องอนิจจังทุกขังอาจาที่เดือดสกุลร่างกายที่เราเนี่ย มันไม่สวยไม่งามไปพบกับหญิงคนหนึ่งอีกคนสวยๆนี่พระพุทธเจ้าไปเทศบาไม่สวยก็โกรธให้ท่าน ไม่ชอบจะฟัง เนี่ย คือคนไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับ ทำไมไม่รู้จักความจริงมันหลงเสียมันจึงไม่เห็น แต่เรื่องที่ไม่เห็นนี่นะไม่ใช่มันเรื่องอยู่ไกลนะ ปลามันอยู่ในน้ำ มันก็ไม่เห็นน้ำก็ได้นะใส้เดือนมันอยู่กินขี้ดินอยู่มันก็ไม่เห็นดินก็ได้ อย่างโครงกระดูกที่อยู่ในรูเนี่ย อืม ไม่เห็นบางคนมาเห็นเนี่ยปวดกลัว ไม่อยากจะดูด้วยกลัว บางคนเนี่ยตามมันนอก ไม่ค่อยเห็นอันนี้ ไม่กล้ามาดู ทั้งกลัวทั้งเกลียดด้วยวิ่งหนีกลัวนี่ก็เดียวคนไม่เห็นตนไอ้ที่วิ่งไปก็กระดูกกระนาพาวิ่งไปก็ยังกลัวกระดูกเรือนนั้นเมื่อคืนนี้นอนห่มผ้าพื้นเดียวกันเลย มาเห็นโครงกระดูกก็ยังกลัวอยู่นั่นเอง อันนี้คือคนไม่เห็นตัวเห็นตน เห็นเจ้าของว่ามันเป็นอะไรต่ออะไร จึงเกิดความบาดความกลัวนี่แต่ของมีอยู่เป็นอยู่ก็ไม่เห็น เพราะเราไม่รู้ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้น ท่านก็สอนมีอยู่ที่ตัวของเรานี้ในตัวของเรา แม้เป็นนักบวชที่จะบวชมาในพุทธศาสนา อุปชาบวชคุณบุตรลูกหลานก็เจสาโลมานาขาจันตาตาโจไม่เห็น ไม่เห็นทำไมไม่เห็นน่ะมันมีอะไรปิดบังอยู่เจสาคือผมนี่ไม่เห็นท่านว่ามันไม่สวยไม่ยอมไม่รับนะไม่ยอมรับ มันไม่สวย มันไม่งาม มันสกปรก มันน่าเกลียด มันสกโรคไม่ยอม ไม่รับ ไม่เข้าใจ เนี่ย มันก็ไม่เห็น ไม่เห็นสิ่งทั้งหลาย เหล่านี้ก็คือไม่เห็นธรรมะอันแท้จริงนั่นเองดังนั้นพวกเราทั้งหลายนั้น จริงแบบฟังธรรม ฟังอยู่เรื่อยแต่ฟังก็ให้พิจารณา ให้มันรู้จัก อย่าฟังไปเฉยๆ การฟังธรรมนี่ได้บุญมาก แต่ว่าไม่ใช่ว่า ได้บุญเพราะฟังเฉยๆ คล้าย ๆ ที่น้ำมันยอกเท้าเราเนี่ยเราไปมองเอ้ไอ้นี่มันเจ็บเท้าไปแบปนี่น้ำเนี่ย อยู่ตรงนี้น้ำเห็นไหมเนี่ยมองเห็นนั่นน่ะเห็นไหมนี่เห็นแล้วเห็นน้ำแล้วทำไมมันจะหายแล้วนะบ่งมันออกเสีย ทามันออกเสียมัน ก็ หายแล้วนั่นเนี่ยอันนี้ เห็น ว่า ไอ้น้ำเห็น อยู่แต่ไม่ ถอนน้ำออก จากเท้าแล้วมัน ก็ เจ็บ ปวด อยู่เช่นนั้น เนี่ย อันนี้คือมันกันฉันนั้น คือบุคคลไม่เห็น น้ำคือ ไม่รู้ จักทุกข์นั่นแหละทำไม มัน ไม่ เห็น ไม่รู้ ไม่รู้ จักทุกข์ ไม่รู้ จัก เหตุ เกิด ของ ทุกข์ ไม่รู้ จัก ความหลับ ทุกข์ ไม่รู้ จัก ข้อ ปฏิบัติ เห็นความหลับ ทุกข์ อืม นี่ ไม่รู้อันเนี้ย ไม่รู้อะไรต่างๆก็มารวมอยู่ตรงนี้ ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักทุกคือไม่รู้จักว่าไอ้ทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะก่อทุกข์ให้เราไม่รู้จัก ไม่รู้จัก ก็เพราะมันไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้พิจารณาและเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้จัก ฉะนั้นคนเราจึงชอบทำแต่เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมา แต่ไม่อยากจะให้มันทุกข์แต่ไปก่อเหตุให้มันทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากทุกข์เนี่ย มันไม่ยอมรับ มันก็แย่งธรรมะ มันก็แย่งคำสอนพระพุทธเจ้าของเราเรื่อยไปนั่นแหละมันจะเห็นที่ตรงไหนอืม เมื่อไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์จะไปดับที่ตรงไหน มันก็ดับไม่ได้ จะปฏิบัติให้มันดับทุกข์ก็ปฏิบัติไม่ได้ เพราะมันไม่รู้ นี่เราเรียกว่าความไม่รู้กันไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นเราไม่รู้ตัวตนของเรานี่เองเนี่ย ไม่รู้ถ้าเรารู้ตัวรู้ตนของเราก็คือก้อนธรรมะก้อนธรรมะมันอยู่ที่เนี่ยมันมีรูปแล้วก็มันมีนาม มาวันนี้พวกเราท้งในเตรียมพร้อมมาทุกคนเลยไม่มีเหลืออยู่บ้านเนี่ยเครื่องมือปฏิบัตินั่นไม่มีเศษทิ้งอยู่บ้านเนี่ยเอามาหมดแล้วมีไหมตาหูจมูกลิ้นกายเอามาหมดเลยไม่มีเหลือเนี่ยเครื่องมือปฏิบัติเอามาหมด ไม่มีเหลืออยู่บ้านออกมาวัดประพมหมดวันนี้ นะ เครื่องมือมีหมดแล้วพร้อมหมดแล้วแต่ว่าบางคนก็จะยังไม่รู้ นะ บางคนก็ยังไม่รู้ฟังธรรมะไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเครื่องมือมาอยู่แต่ไม่รู้เรื่องฉะนั้นวันนี้จึงว่าพากันอดทน ทุกคนอดทน ให้อดทน อดทนไปจนกว่ามันไม่มีความอดทน คือมันเห็นความจริงแล้วมันก็ปล่อยวาง เมื่อปล่อยวางแล้วมันก็เห็นความสงบเกิดขึ้นมา ความสงบขึ้นมา มันก็หมดข้อปฏิบัติ ไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้ว ก็เพราะมันมีอยู่แล้ว